ภาคสองเนี้ยเนื่องจากมันมีสามคู่ มันจะเป็นความสมบูรณ์ของทั้งสามคู่และ อย่างภาคหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามีป่าโยเป็นหลัก มิ่งคิดก็เกือบๆแล้วนะโพสต์บีมีไม่มี แต่สำหรับซีซั่นนี้มันครบแล้วทั้ง 3คู่ ทั้ง3คู่จะลงตัวกันร้อนเรียบร้อยทั้ง3 คู่ รวมทั้งมีคอนฟ lict อะไรกันบ้างเล็กๆ น้อยๆเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนนักแสดงใหม่ทั้งหมดคาแรคเตอร์ทั้ง 6 คนเนี่ยมันใหม่ เรา ก็เลยรู้สึกว่า เราก็ตัดสินใจ อยู่พักหนึ่งว่า เราจะยังไงดี จะเล่าย้อนไหมหรือเราจะเป็นแค่เล่าต่อเลยแต่เราเราสรุปเรามองว่าเฮ้ยการเล่าต่อเลยเนี่ย จะทำให้เนื้อเรื่องมันขาดมันขาดเพราะคนอาจจะแบบเริ่มไม่อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะอยู่ดีๆมาอ่างเงี้ยงั้นเราขอย้อนย้อนย้อนย้อนซีซั่นหนึ่งสักนิดนึงสักสามตอนเพื่อที่จะปูคาแรคเตอร์ของเด็กหกคนนี้ใหม่ การปูตัวเนี้ยจะทำให้คนดูซึ่งไม่เคยดูมาก่อน ก็ยังดูได้หรือดูต่อ ก็ดูได้คนดูที่ดูต่อ ก็จะได้ ก็จะรู้ว่าซึมซับว่าอ่ะหมอป่าคนนี้เป็นยังไงวายโยคนนี้เป็นยังไง สวัสดีครับ ชื่อเบนจามิน เบรเซียครับผม ชื่อเล่นชื่อเบน รับบทหมอป่าครับ สวัสดีครับ ชื่อเอิร์ธครับ เอิร์ธธีรพัฒน์รับบทเป็นวายโยครับ ระหว่างเบนกับหมอป่าใช่ไหมครับผมจะตรงกันเพราะว่าเราอะเป็นเดือนมหาลัยเหมือนกัน ชอบเล่นกีฬาเหมือนกันคือบาสเกตบอลซึ่งเป็นกีฬาโปรดของเบนก็คงจะเหมือนกับหมอป่าด้วยเหมือนกับว่าหมอป่าเขาอะจะมีโลกของเขาเนาะแบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นเคยมาอะไรตัวของตัวเองก็คือแบบถ้าได้มีคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วแบบจะเปลี่ยนอีกคนนึงใช่เหมือนกับว่าถ้ามีคนที่เขารักหรือว่าแบบยอมเปิดใจเขาจะให้หมดเลย ซึ่ง ตรงเนี้ยตรงกับผม ก็สำหรับผมแล้วก็วายโยนะครับเขาก็จะเป็นก็ค่อนข้างที่จะตรงกับผมนะเพราะว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองสูงมาก แล้วก็มีตรงตรงไอ้นี่เวลาเขาแสดงความรู้สึกครับ คนอื่นจะรู้สึกได้ว่าเขารู้สึกอะไรครับประมาณนั้น ก็แล้วส่วนเวลาแล้วเขาแอบชอบใครเนี่ยเขาก็ จะแอบชอบอยู่อย่างนั้นครับเพราะว่าเหมือนเขารู้สึกว่าเขาชอบไปแล้ว ถึงเขาจะไม่ได้แบบว่าสนใจเราแต่มองดูเขาอยู่ห่างๆอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วะเหมือนมีความสุขแล้วเนาะใช่ นี่านะจาไว้เจอกันนะถ้าคู่ของผมคือเหมือนเป็นวายโยอครับแอบชอบหมอป่าตั้งแต่มัธยมแล้ว คือทีนี้พอเขาเข้ามาหาลัยเนี่ยเขาก็อยากสอบติดที่เดียวกับพี่หมอปลาแบบว่าวันหนึ่งแบบว่าเหมือนโชคชะตาเล่นตลกก็อยู่ดีๆมาวันเข้าหอวันแรกได้เจอหมอปลาแล้วก็แบบเฮ้ยคนที่แอบชอบอยู่ตรงหน้าทำตัวไม่ถูกด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอะเขาเขาเขาแสดง คาแรคเตอร์ที่แบบเหมือนมุนหงิดใส่อ่ะคือแบบเหมือนเด็กหาเรื่องอะครับด้วยความจริงๆแล้วเขาไม่อยากหาเรื่องหมอป่านะแต่คือแบบเขาแสดงออกมาแบบเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็แบบเขาก็จะนั่งมานั่งคิดว่าตัวเองทำอะไรลงไปวะอ่านั่นคือมุมมองของวายโยใช่ป่ะถ้ามุมมองของหมอป่านะจะเป็นแบบว่าใช้ชีวิตประจำวันตามมหาลัยใช่ไหมแล้วก็แบบมีเด็กที่ไหนไม่รู้เป็น ปีหนึ่งเดินเข้ามาแบบมาหาเรื่องอะไรอย่างงี้ ซึ่งแบบว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันแบบอะไรวะมาจอแจ๊ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ ซึ่งแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยสนิทกันขึ้นใช่สนิทขึ้นมา ก็ก็แบบได้มาลงเอยกันนะครับยังไงก็รอติดตามเป็นซีรีส์ดีกว่าทำไมต้องห่วงเธอ ภูมัก็จะมีมีบ้างครับมีมีมือที่สามมีสองตัวละครมั้งที่แบบจะคอยมามีมีตอนแรกตอนแรกจะมีพี่พิง์ก่อนพี่พิง์ใช่ มีมีพิง์ซึ่งเป็นดาวมหาลัยใช่ดาวมหาลัยคู่ปีคู่กับหมอป่าใช่ก็เฮ้ยเด็กคนนี้คืออะไรวะทำไมมาจอแจกับพี่หมอป่าจังใช่แบบว่าเอ้ยหมอป่าแบบ ไปกินข้าวกันนะตอนหน้าวายโยอย่างนี้วายโยจะแบบทำอะไรไม่ได้อะไรเนี่ยแบบอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นปาร์ค่านนี้จะมีปิงปาร์คเข้ามาด้วยครับ ก็เป็นมือที่3เขาจะแอบชอบวายโยเขาก็จะขอเบอร์มาแบบเหมือนกวนกวนพี่หมอปากแบบว่า เหมือนมาจีบวายโยใช่ แล้วซึ่งหมอปาก็แบบไม่พอใจเนี่ยอะไรอย่างนี้ ก็ยังจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูว่าเกิดเหตุการณ์ยังไงนายชื่อโยใช่ปะครับ เราขอเบอร์ได้ไหมคือก่อนที่จะมาออดิชั่นซีเรื่องนี้ใช่ไหมครับ ผม คือเราก็รู้อยู่แล้วล่ะ ว่าจะต้องมีซีนนี้เนาะ ใช่เรารู้อยู่แล้วล่ะมันก็ต้องรู้ในใจต่อให้ยังไม่อ่านสคริปต์ไม่ได้แบบไม่ค่อยรู้เรื่องว่าบทเป็นยังไงแต่ว่าก็พอรับได้ต้องมีแน่ๆเราไม่ได้มีการซ้อมอะไรมาก่อนในชีิตไม่มีเลยนะ ไม่มี ไม่มีผู้กำกับบอกไปว่า อจูบไปครั้งแรกคืออยากจะอยากให้มันเรียลที่สุดใช่ ก็เลยจริงที่สุด ซึ่งจริง มันจริงนะแล้วคือแบบทุกคนจะเห็นเรีแอคชั่นแบบครั้งแรกจริงๆ พอเราผ่านซีนนี้ไปได้แล้วแบบที่จากที่รู้สึกนะคือแบบรู้สึกสนิทกับเบนขึ้นครับเพราะว่าเหมือนรุ่มทุกรุ่มสุดเลยมันผ่านอะไรมาแบบว่าแต่พูดออโอเคเรารู้สึกเหมือนกันนั้นแล้วก็ไปต่อ แล้วก็รู้สึกสนิทกันมากขึ้นหลังจากนั้นก็แบบคุยกันมากขึ้นด้วยซ้ำไป ไปครั้งแรกแล้วก็ ทุกคู่แหละทุกคู่หมดเลยอ่ะเออทุกคู่ครั้งแรกหมดเลย เออคงไม่มีใครลองกันหรอกน้อง สวัสดีครับ นายนะครับกอนชิดบุญจิตพักดีครับชื่อเล่นชื่อนาย แล้วก็ในเรื่องรับบทเป็นหมอเคสดครับผม สวัสดีครับจุ้งนะครับผมอาเชนไอเดนครับผมรับบทเป็นมิ่งขวัญครับ หมอคิดเนี่ยจริงๆเขาเป็นต้องพูดถึง 2 อย่าง ก็คือเวลาเขาอยู่คนที่สนิทอ่ะเขาจะเป็นคนที่พูดมาก พูดมากดเก่งแล้วก็กวนแล้วก็แบบชอบด่าชอบแบบปากร้ายอะไราครับ แต่ว่าจริง ๆเขาเป็นคนใจดีส่วนถ้าเวลาอยู่กับคนอื่นนะครับที่แบบไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่แก๊งหมอเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบเงียบๆไม่สูงสิงกับใคร แล้วก็ ไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นเท่าไหร่เลยครับส่วนใหญ่จะอยู่กับตัวเองซะมากกว่า มิ่งขวัญเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมาก ถ้าอ่านจากนิยาย มิ่งขวัญจะดูเป็นแบบคนที่แบบไม่อยู่นิ่งเหมือน แบบเหมือนเป็นเด็กคนนึง แต่แบบร่างกายเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนแบบตรงๆ ถ้าแบบรักใครสักคนก็รักเลยถ้าถามว่าเหมือนกับตัวจริงไหมก็เหมือนมากนะจริง ๆ แล้วอะเนี่ยเหมือนมากมิ่งขวัญกับจุงเหมือนกันมากเหมือนแบบก๊อปปี้วางเลยอะเพราะว่าแบบตัวจริงน้องก็แบบอยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่มินิ่งแต่ซนจะมากกว่าก็คือน้องอายุเพิ่งสิบแปดใช่เออแล้วก็น้องก็จะซนซนแบบชอบจับนุ่นหยิบนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเล่นเล่นๆของน้องไปใช่ส่วนพี่นายก็แบบเหมือนมาก พี่เขานิ่งมากแบบผมจนแบบผมไม่กล้าจะเข้าไปหาว่าพี่ชื่ออะไรอะไรยังไงมาจากไหนนายตว่าเป็นนายเป็นคนจริง ๆ แล้วอ่ะนายเป็นคนถึงแม้จะดูพูดมากใช่ป่ะอย่างเงี้ยสัมภาษณ์นู่นนี่นนายจะดูพูดมากถูกป่ะแต่แบบถ้าสมมติ รู้จักกันตอนแรกอะนาจะเป็นคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนอื่นแบบจะอยู่กับตัวเองเหมือนหมอคิดเลยเหมือนหมอคิดจริง ๆ ส่วนนี้ใช่มิ่ง ครับ มึงอย่าถอยไปตั้งหลักนานนักดีวะ พูดก่อนว่าคู่เราเป็นคู่ที่แบบจิกจิกกัดกัดกันไม่ได้แบบชอบกันอย่างเปิดเผยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาคนนึงบอกรักอีกคนนึงบอกไม่รักแต่ข้างในก็คือเขินรักรักกันทั้งสอง คนชิมหายอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่พูดอย่างคิดเนี่ยไม่พูดไม่พูดอะไรทางนั้น แต่ข้างในนี่แบบโอ้โห หน้าแดงเขินไตจะแตกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเด็กเด็กมัธยมแบบจีบกันแรกๆเนาะแบบเขินๆ คุณครับสำหรับสำหรับตัวคิดอะอย่างตอนที่เราแสดงอะไรเงี้ย สิ่งที่เราเจอก็คือ เรารู้สึกว่ามิ่งอะเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาเยอะอะไรเงี้ยต่าง ๆนานาแบบรอบตัวมิ่งเยอะไปหมด จนคิดแบบรู้สึกเราไม่โอเคกับตรงนั้น แบบ เฮ้ยยูทำไมยูมอจังทำไมแบบยูแบบยูจะจีบเราแต่ยูก็ยังมีคนอื่นเข้าหาแล้วยูก็ยังคุยนะอะไรแบบไม่ถูกต้องะอะไรเงี้ยอุปสรรคจะเป็นเรื่องของแบบ ความเจ้าชู้ของมิ่ง ด้วยแล้วก็แล้วความไม่มั่นใจของ ใช่แบบคิดไม่มั่นใจกับเขาด้วย แล้วก็ไม่มั่นใจกับตัวเองด้วย แล้วก็แบบคิดไม่เปิดใจเท่าไหร่อันเนี้ยอุปสรรคใหญ่เลย มิ่งขวัญก็แบบทำตัวอะไรก็ไม่รู้อะจะจีบคนอื่น แต่ก็ยังแบบมีคนอื่นอยู่ แบบก็ยังมีผู้หญิงมาตามติดยังมาบอกว่าเป็นแฟนอะไรเงี้ยแบบเราคิดคนทำยังไงล่ะที่รักเชี่ย วาน จะมาทำไมไม่บอกอะเอ้าถ้าบอกก็ไม่เรียกว่า์ไพรส์สิคะ แต่ว่าหมูหวานอ่ะบอกแววแล้วนะ วันนี้หมูหวานนอนหอแววด้วย เรามันมีคำถามนึงที่โดนถามเยอะมากแบบเวลาเข้าเลิฟซิ่งเขินไหมอายไหมทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นายเขินนิดนึงเรารู้สึกว่าแบบ ถึงแม้มันจะเป็นการแสดงอะครับ แต่ว่าแบบ เรารู้สึกว่าการที่ต้องมากับใครคนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องหนิมหนิมนิดนึงว่าแบบไม่ได้อะแต่ว่าแต่ว่าพอทำงานไปเรื่อย ๆ มันก็มีความชินด้วยความที่อย่างที่บอกไปหลายๆรอบคือเราหน้าใหม่ เราเป็นนักแสดงหน้าใหม่เลยครับมันก็จะมีความเรื่องของการไม่ชินบทหรืออะไรบลาๆพวกนี้ที่แบบเรายังไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยสำหรับตัวนายนะนายเขินผมไม่เคยมีแฟนมาก่อนไม่อยากไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นจูบแรก คือเหมือนนายขโมย first kiss แรกของน้องในในซีรีส์ครับ ผมภูมินะครับนเรศพร้อมเผ่าพันธุ์รับบทเป็นโฟร์ครับ โดมวรนาถรัตนาพาสเป็นบีมครับผม บีมนี่จะเป็นนิสิตแพทย์ปี2ครับ ก็เนียบเนียบหน่อย มีความเป็นคุณชาย แล้วก็จะมีความเพย์บอย ก็ถามว่าถ้าเหมือนกับตัวเองไหม ก็เป็นโดเป็นคนที่แบบว่าเนียบเนียบเหมือนกันนะ ชอบแต่งตัวอะไรแบบสะอาดสะอาดเหมือนกันครับผมโฟสสำหรับผมก็เป็นคนที่แมนแมน พูดอะไรก็พูดตรงๆ แล้วก็เหมือนว่าเขาเป็นคนที่รักใครก็รักจริงอะไรเงี้ย แล้วก็เป็นวิศวะปี 2 ขี่บิ๊กไบค์และชีวิตจริงผมว่าขี่บิ๊กไบค์ด้วย แต่รักใครรักจริงอันนั้นก็ต้องรอดูในซีรีส์ครับกูอยากไปส่งน้องเขาแต่ที่น้องเขาไม่ไปนะเขานั่งรอมึงอยู่นี่ไงสรุปที่มึงโกรธอ่ะเพราะกูมาช้าหรือเพราะว่าโยไม่ยอมไปกับมึงวะ ๊ทกับบีมเนี่ยมันจะตอนแรกเขาจะเป็นเพื่อนกัน เพราะว่าอยู่ปีเดียวกัน แล้วทีนี้ไอ้โฟสเนี่ยมันก็เป็นประกวดดาวเดือนคู่กับหมอป่าแล้วทีนี้ด้วยความที่บีมเนี่ยมันจะเป็นแก๊งหมอเถื่อน ก็จะเป็นเพื่อนสนิทหมอป่าแล้วก็เลยแบบรู้จักกับพวกเพื่อน ๆ ที่เขาประกวดดาวเดือนด้วยกัน ก็เลยรู้จักโฟสวันหนึ่งบีมเนี่ยก็จะแบบเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจเหงาเหงาอะไรประมาณนั้นแล้วก็เราก็แบบไปกินเหล้าแบบ บ้านบ้านเพื่อนโฟดอะบ้านแหลมปกติอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเหตุการณ์เมาอะไรก็นะเรื่องก็เลยยาว เหมือนโฟดก็เห็นวายโย แล้วก็ชอบแล้วก็เลยตามจีบอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงแรกๆนะครับแล้วตอนหลังก็มาหลงรักหมอบีมแทน เล่นตัวเยอะหน่อยช่วงแรกแล้วแบบว่าเรายังไม่แบบว่ายอมรับว่าแบบ เฮ้ยเนี่ย เขาจะแบบจะมาชอบเราจริง ๆ จะมาจีบเราจริงๆอะไรเขาแบบว่ามันเป็นแบบเพื่อนกันมาก่อน แล้วก็เป็นผู้ชายด้วย แล้วแบบเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวเลยแล้วทำให้เราแบบต้องมารักกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หมอบีมเขาสตันนก็แค่ลมชั่ววูบปะวะบีมกูไม่ถนัดวันไนท์สแตนวะ ของเรานี่ มีสองไหม ก็ก็ถามดูเดือด แค่ไหน ไม่ใช่ แต่ เลิฟซีน เรามีสองอัน ไง ก็คือ อันแรก มันก็ดูเดือด อันแรก ก็ดูเดือดอันที่สองอาจจะซบซอ์มา หน่อยก็จำได้ ว่า วันนั้น ก็อืมมี มี แก้ว แตก เหมือนกันนะ ใช่เหรออีกแล้วงเธออีกแล้วฉันไม่เข้าใจทำไมต้องห่วงเธอ